สำหรับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ในส่วนของแถบเมนู Quick Asset Toolbar นะครับออันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าปุ่มคำสั่งต่างๆใน Quick Asset Toolbar ตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นการเพิ่มปุ่มคำสั่งด่วนขึ้นมานะครับโดยการเพิ่มก็จะทำได้อยู่ 2 วิธีหลักๆด้วยกันนะครับเรามาดูวิธีแรกนะครับ ก็คือวิธีการเพิ่มด้วยปุ่ม Customize Quick Access Toolbar นะครับ โดยเราสามารถที่จะทำการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับ หลังจากเราคลิกปุ่มตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะคลิก คลิกเลือกเมนูต่างๆเข้ามาในตัว Quick Access Tool บาร์ตรงนี้ได้นะครับ อ่า ก็เราสามารถจะคลิกเลือกได้เลยกรณีต้องการเมนูไหนเพิ่มขึ้นมา นะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเพิ่ม คลิกอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการลด นะครับ อ่านี่ก็เป็นวิธีแรก วิธีที่2นะครับวิธีที่2 ก็เป็นการเพิ่ม คำสั่งในส่วนของตัว PowerPoint Option โดยการเปิดหน้าต่าง PowerPoint Option ขึ้นมา ก็คลิกที่ไฟล์ออปชันตรงนี้ หรือไปคลิกที่ตัวปุ่มนี้นะครับ แล้วก็เลือกมอคอมมานนะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บก็จะเข้า ในส่วนของหน้าจอ PowerPoint Option ซึ่งจะเลือกเมนู Quick Access Toolbar มาให้อยู่แล้วนะครับ ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นตัวกลุ่มเมนูต่างๆนะครับ ตรงขวามือตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของเมนูที่เราได้เพิ่มเข้าไปใน Excel Toolbar ของเราแล้วนะครับวิธีการเพิ่มเพิ่มยังไงก็ก่อนอื่นก็ให้เลือกเมนูที่เราต้องการ เมนูที่เราต้องการอย่างเช่นเดี๋ยวจะทดลองใช้เมนูวางตรงนี้นะครับพอคลิกได้หลังจากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม add ตรงนี้ สังเกตดูนะครับตัวเมนูทางด้านซ้ายมือก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเลือก เมนูต่างๆ ตามต้องการเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดโอเคได้เลย แต่ถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วก็ remove ออกไปได้ จากนั้นเมื่อเลือกอตัวเมนูตามต้องการแล้วก็ให้คลิกปุ่มโอเคครับสังเกต ดูนะครับก็จะมีไอคอนไอคอนตัวนี้ที่เราเพิ่มขึ้นมาตะกี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัว Access Toolbar เข้ามา อันนี้ก็ทำให้เราเรียกใช้งานตัวคำสั่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้น